สวัสดีค่ะ สำหรับในตอนนี้เรามาดูหัวข้อไวยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศและพจน์ทางไวยากรณ์ ในภาษาฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันดับแรกคือเรื่องเพศทางไวยากรณ์ในภาษาฝรั่งเศส โดยภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้คำนามทุกคำต้องมีเพศทางไวยากรณ์แบบที่เราเรียกว่า ระบบเพศชายเพศหญิงโดยมีเพศกลางบ้างบางส่วน กล่าวกันว่าภาษาที่มีระบบเพศทางไวยากรณ์มีอยู่ประมาณหนึ่งในสี่ของภาษาทั้งหมดในโลกของเรา เพศทางไวยากรณ์มีคำเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า genre grammatical ซึ่งตรงกับคำเรียกในภาษาอังกฤษว่า grammatical gender คำถามที่สำคัญคือ เพศทางไวยากรณ์นี้ทำหน้าที่อะไร หรือพูดให้ง่าย ๆ ก็คือ เพศทางไวยากรณ์มีประโยชน์อะไรกันแน่ คำตอบก็คือ ภททางไวยากรณ์ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อจำแนกประเภทของคำนาม และคำที่เกี่ยวข้องกับคำนาม ไม่ว่าจะเป็นสรรพนามคุณศัพท์คำนามหน้านาม หรือแม้แต่กริยาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเพศของคำนาม การเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้น ที่เรานิยมเรียกว่าเป็นภาษาไทยว่าการกระจาย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการผันรูปนั่นเอง ส่วนคำถามที่ว่าทำไมต้องมีเพศทางไวยากรณ์นั้น เป็นคำถามที่ตอบยาก ภาษาฝรั่งเศสสร้างขึ้นมาจากภาษาละตินระดับล่าง หรือภาษาละตินภาษาพูดซึ่งจัดเป็นภาษาระดับหยาบคาย เรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Latin vulgaire ซึ่งภาษาละตินเป็นภาษาที่คำนามแต่ละคำจะมีเพศทางไวยากรณ์รวม3เพศคือ เพศชาย เพศหญิงและ เพศกลาง หากเราถามว่าทำไมภาษาไทยต้องมีลักษณะนามด้วย เราก็อาจจะตอบไม่ได้ว่าทำไมเป็น เพราะอะไร แต่เราก็อาจจะบอกได้ว่าเพื่อระบุรูปร่าง ขนาดของสิ่งที่ถูกแทนที่ด้วยคำนาม การที่ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้คำนามทุกคำมีเพศทางไวยากรณ์ก็อาจจะเป็นกรณีเดียวกัน เพราะการรู้จักเพศไวยากรณ์ของคำนามคือจุดเริ่มต้นในการใช้ภาษาฝรั่งเศสให้ถูกต้อง เนื่องจากไวยากรณ์ต่างๆ ในภาษาฝรั่งเศสจะใช้เพศทางไวยากรณ์ของคำนามเป็นตัวอ้างอิงทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่นคำว่าโต๊ะในภาษาฝรั่งเศสคือคำว่า table ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเพศหญิงหรือ féminin เมื่อนำไปใช้ในประโยค ไวยากรณ์ฝรั่งเศสกำหนดว่าคำนามทุกคำเมื่อนำมาใช้ในประโยชน์ต้องมีคำนำหน้านาม หรือที่เรียกว่า article ดังนั้นประโยคต่อไปนี้ table belle ซึ่งแปลว่าโตสวย เป็นประโยคที่ผิดไวยากรณ์เนื่องจากไม่ได้ใช้ la เป็นคำนำ หน้านามที่ต้องวางหน้าคำนาม table ซึ่งเป็นคำนามเพศหญิงขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ในกรณีเดียวกันประโยคต่อไปนี้คือ la table b u ซึ่งแปลว่าโต๊ะนั้นสวย ก็เป็นประโยคที่ผิดไวยากรณ์เช่นเดียวกัน เพราะแม้คำว่า la table จะใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทุกประการ แต่มีการใช้คำว่าบุซึ่งเป็นคำคุณศัพท์เพศชาย ในขณะที่ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้คำคุณศัพท์ ซึ่งในที่นี้คือคำว่าบุต้องผันรูปตามเพศและพจน์ทางไวยากรณ์ของคำว่า table ซึ่งเป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ ดังนั้นในกรณีจะต้องผันรูปเป็น belle ซึ่งเป็นรูปเพศหญิงเอกพจน์ ดังนั้นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ประโยคภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า โต๊ะนั้นสวย ก็คือ la table est belle จากตัวอย่างประโยค la table est belle จะเห็นได้ว่าหากเราไม่ทราบว่าคำว่า table ซึ่งแปลตรงกับภาษาไทยได้ว่าโต๊ะนั้น เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ เราก็จะไม่ทราบว่าต้องใช้คำนำหน้านามเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย และเราก็จะไม่ทราบว่าต้องผันรูปคำกริยาให้เป็นเพศหญิง หรือเพศชาย เอกพจน์ หรือไม่อย่างไรคำคุณศัพท์ที่ใช้เป็นตัวอย่างนี้เมื่อเป็นเพศหญิง ต้องเปลี่ยนรูปต่างไปจากตอนเป็นเพศชาย โชคดีที่คำแบบนี้มีอยู่เป็นจำนวนน้อย ความรู้เรื่องเพศทางไวยากรณ์ในคำนามภาษาฝรั่งเศสยังต้องนำไปใช้ ในการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่องอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป ยกตัวอย่างเช่นประโยคเดิมคือ La table est belle เมื่อนำไปใช้เป็นประโยคคำถามและมีการแทนคำนามคือ table ด้วยคำสรรพนามก็จะต้องใช้คำว่า elle ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นคำสรรพนามบุรุษที่สามใช้สำหรับแทนคำนามเพศหญิงเอกพจน์และเป็นบุรุษที่สามคำสรรพนามบุรุษที่สามเอกพจน์ หรือพหูพจน์ในภาษาฝรั่งเศสนี้ จะแตกต่างจากคำสรรพนามในภาษาอังกฤษคือ ใช้แทนได้ทั้งคนสัตว์และสิ่งของ ในขณะที่ในภาษาอังกฤษ ถ้าแทนคำนามที่เป็นสัตว์และสิ่งของจะต้องใช้คำว่า it ในขณะที่ในภาษาฝรั่งเศสจะใช้แทนกันได้ ยกตัวอย่างเช่น La table est belle elle est à qui แปลว่าโต๊ะตัวนั้นสวย มันเป็นของใครคำว่า elle ในที่นี้เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคำว่า la table ในขณะที่ภาษาไทยจะแทนด้วยคำว่า มันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษ